Thank you. การประยุกต์ใช้กับพื้นที่นะครับในระนาบนะครับแพลนแอเรียนะครับแพลนแอเรียเขาบอกว่านะครับการใช้อินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยนะครับในการหาพื้นที่บนระนาบเนี่ยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะนะครับเป็น 2 กรณีนะครับพื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนนะครับพื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนที่เราพิจารณานะครับอันที่ 2 ก็คือพื้นที่ระหว่างโค้ง 2 โค้งใด ๆนะครับ โค้ง2โค้งหรือโค้ง 2 เส้นใด ๆนะครับ ครับพื้นที่นะครับระหว่างโค้งกับแกนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งนะครับ y เท่ากับ fx นะครับหรือ x เท่ากับ gy นะครับและแกนซึ่งเป็นแกน x หรือแกน y ดังรูปนะครับเราดูรูป 2.6 นะครับ ตัวนี้จะเป็น fx นะครับกับแกน x พื้นที่ใต้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราพิจารณานะครับส่วนรูป 2.7 นะครับ เราให้ x เท่ากับฟังก์ชัน g y ใดๆ นะครับ ตัวนี้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่โค้งกับแกนอะไรครับ แกน y นะครับ ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับพื้นที่โค้งกับแกนนะครับ ครับก็ต่อมานะครับก็เราก็มาดูในกรณีที่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราบอกว่าในกรณีที่ fx ของเราเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ 0 บ้างนะครับสำหรับทุก x บนช่วงปิด ab เนี่ยถ้าเราศึกษาดูแล้วนะครับเราจะได้ผลการดิจิรัลจากปดคตัวเนี้ยน้อยกว่าเท่ากับ 0 ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาพื้นที่เนี่ยเขาจะอยู่ใต้แกน x ดังรูป 2.8 อันนี้ให้ดูรูปนะครับว่าถ้า fx เนี่ยถ้าอยู่ต่ำกว่าหรืออยู่ใต้แกน x เนี่ยนะครับผลการอินทิเกรตของเราเนี่ยจะติดลบนะครับจะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 0 ดังนั้นเราได้สูตรเพื่อการคำนวณหาพื้นที่ area A ตรงนี้นะครับจาก A ถึง B เนี่ยนะครับ area A ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ integral f(x) dx แล้วใส่ลบไปข้างหน้าก็คือลบนะครับ ซึ่งค่าของมันน้อยกว่าศูนย์พอเจอลบด้านหน้านะครับ ก็จะกลายเป็นค่าที่เป็นบวกนะครับ เพราะว่าพื้นที่มีค่าเป็นบวกเสมอ อันนี้ในเชิงการพิจารณานะครับ ในทำนองเดียวกันครับเขาบอกว่าในทำนองเดียวกันนะครับ ในทำนองเดียวกันถ้า gy ของเราน้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือกราฟพื้นที่มาอยู่ทางซ้ายมือนะครับ integral gy dy จาก a ถึง b เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับก็จะติดลบเช่นกันเห็นไหมครับมันจะน้อยกว่าเท่ากับ0ซึ่งติดลบเช่นกันเพราะฉะนั้นสูตรในการคำนวณหาพื้นที่เนี่ย a เนี่ยตรงส่วนเนี่ย a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ integral gy dy แต่ต้องเทคลบเข้าไปเพราะอะไรครับ เพราะอินทิกรัล gy dy น้อยกว่า หรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเทคลบเข้าไปเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ที่เป็นค่าบวกเสมอนะครับ เรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นเชิงนิยามและทฤษฎีนะครับว่าเอ๊ะเราจะหายังไงนะครับ เรามาดูครับ จงหาพื้นที่บริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยโค้งพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองกับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ 1 และ x เท่ากับ2ตอนนี้เขาปิดใครบ้าง 1 ปิดโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2กับแกน x และเส้นตรงนะครับ ที่เขาสนใจคือ x เท่ากับ1และ x เท่ากับ2นะครับ ก่อนอื่นนะครับ ในการพิจารณาพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยนะครับ ผู้ศึกษาจะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงว่า ผู้ศึกษาจะต้องวาดกราฟคร่าวๆเป็นนะครับ วาดกราฟคร่าวๆเป็นก็คือใช้ความรู้ในตอนแรกนะครับเพื่อพิจารณากราฟต่างๆ ค่าสูงสุด ต่ำสุด ลักษณะโค้งนะครับ การวาดกราฟคร่าวๆนะครับเพื่อพิจารณาพื้นที่กราฟได้ดังนี้นะครับ เห็นไหมครับ ถ้าเราวาดกราฟออกมาเนี่ยนะครับ ถ้าเราวาดกราฟมาเป็นโค้งพาราโบลาวาเท่ากับ x กำลังสองนะครับจากเส้นตรง x เท่ากับ1นะครับนี่คือเส้นตรง x เท่ากับ1นะครับก็เส้นตรงเส้นนี้นะครับกับเส้นตรง x เท่ากับ2ก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับ พื้นที่บริเวณที่เราต้องการหาก็คือส่วนที่แรงเงามานั่นเองนะครับ ถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่าให้ y เท่ากับ f(x) จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดนะครับ 1 2 แน่นอน เราจะเห็นได้ว่าทุกค่าของ f(x) มากกว่าเท่ากับ 0 ก็คืออยู่เหนือแกน x นะครับ อยู่เหนือแกน x สำหรับทุกตัวนะครับ จากช่วง1ถึง2 ดังนั้นให้ a เป็นพื้นที่ที่เราต้องการ a ของเราหาได้สบายมากครับ จากการ อินทิกรัล f(x) dx จาก 1 ถึง 2 ผลของการอินทิเกรตนะครับ x กำลัง 2 ก็คือ x กำลัง 3 ส่วน3นะครับ จาก 1 ถึง2นะครับ ถ้าแทนค่าไม่ผิดนะครับ ก็ต้องได้คำตอบเป็นพื้นที่นะครับที่ถูกปิดล้อมโค้งกับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ 1 จนถึง x เท่ากับ 2 ก็คือ 7 ส่วน 3 นั่นเองนะครับ Thank you.